เมื่อรถยนต์ล้นประเทศ ประเทศไทยมีรถเป็นจำนวนมาก ข้อมูลล่าสุดบอกว่าเรามีรถถึง 37 ล้านคัน ในจำนวนนี้กว่าครึ่งหนึ่งเป็นรถที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปีหรือรถเก่า มีคนกล่าวว่า รถเก่าอาจจะทำให้เกิดปัญหา ช่นปัญหาของระบบไอเสีย ปัญหาของอุปกรณ์ชำรุด และปัญหาที่จะนำไปสู่การจอดเสียกลางถนน และทำให้เกิดจราจรติดขัด จึงมีความพยายามที่จะออกมาตรการต่างๆนานาเพื่อแก้ไข โดยอาจลืมไปว่าระบบขนส่งของเรายังรอการปรับปรุงอยู่